I'm Geheime kommt, der Bock in Ruhe a gehen. จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใกล้มาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใกล้มาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคย มันกินตับตามโอ๊ตตั้งตัวมันคิดถึงเธอในใจมันยังรับเดิมอาชาจอกไม่เจอมันยังคิดถึงเพียงเธอคนเดียวฝันเธอคนที่ไม่ฟังว่าเธอนั้นทำให้ใจแสบเจ็บช้ำจะทรมานเจ็บช้ำจะน้อยปวด Yeah. ขอฉันก็มาโทรกันหัวใจก็สดการกระสับกระสายกระวนกระวายเมื่อได้เธอหน้าเธอเลื่เข้าไปในภาพจองตรงบางทีก็บางอย่างจะเป็นกับหัวใจของฉันมันจะจัลกานได้ยินบอกว่าที่เคยทำฉัน จะเธอไม่รักเธอไม่มองฉันหรือจะเธอไม่ติดจะเธอไม่มองเธอไม่เลี้ยวเธอไม่แลและเธอไม่มีใครหรือยังไม่มีใครจะรอเธอจะสร้างสิ่งไม่ไงโอ้โหเลย Chưa you không được em nữa E aí,